Not. <laughs> ดวงหลายชุดนะเล่นหลายชุดนะเล้ว จะ่เราสวใจ to me. Thank you. Cause if เป็นยังไงเขาบอกว่าเมืองไทยนี่หนาวตอนเดียวพี่หนาวตอนไหน ตอนขี่รถกลับบ้านฮะ